อตา มันเฉียงลงหน้า มันเป็นเหมือนแบบเอียงนยคะถ้าเกิดดูแค่หน้าก็โอเค ค่อนข้างใกล้เคียง แต่ฝั่งจะใหญ่กว่านิดหน่อยแค่นั้นเองมันไม่เจ็บมากใช่ไหมอ่าเจ็บตอนฉีดยาชาค่ะ คือริ้วรอยมันหายขึ้นเยอะไหมคะ ก็จะดีขึ้น แต่อาจจะไม่ได้หายไปเลย เพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนทำการร้อยไหมยกตาเนาะ มันอยู่ได้นานไหมคะ ก็ประมาณปีถึงสองปี